สดีค่ะแล้วก็มาเจอกันกับกิฟต์อีกแล้วเนาะ วันนี้ก็คือจะพาไปร้านคาเฟ่สวยๆชิวๆนั่งกินกันนะคะ เพราะว่าเพิ่งสอบเขาเรียกว่าอะไรอะสอบจบ หรือภาษาจีนก็คือปี้เย่เขาชิวเสร็จนะคะ แล้วก็วันธรรมดาเนี่ยก็ฝึกงานนัดเจอเพื่อนตอนวันเสาร์อาทิตย์แทนเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวกิฟต์จะสายแล้วค่ะก็อีกสักพักนึงเจอกัน นี่นะคะเจอเพื่อนแล้วนะนะครัน่ะคะติเอิร์มิงค่ะติเอิร์มิงเรียกเรียกเรียกเขาว่าติเอิร์มิงนะคือสวยอันดับสองนะ ตอนนี้ก็เซนด้าที่จุ้ยหัวด้วยว่ะนจุ้ย要怎么样请客我们那请ี对还要请客了现在如果你看งเ你อร์请客 OK 我不知道你什么时候会看到这个视频哦反正要请客一定要请客不管什么时候要请客我们反正呢，反正呢，反哇，哎，来了，反正邀请客人，不管怎样，邀请客人。 让 <laughs> 他走了，不还叫我一起走吧，走吧，没关系。呃，进来，来。来，艾莎蒂，来啦！ ร้านมันไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้น แต่ว่าร้านจต่ร้านสวยโทนดกดำดำเทาไอศครีมนะคะสวยเราโยงคาเมร่าจะเป็นวิดีโอมา yeah a lot จีโฟโตกราฟนะคะ 啊，你们说什么一线呐？好好，所以不是三段。你要告诉我，你要较什么？现在告诉我， <laughs> 要吃什么？喝白开水。 五年的朋友，我就请白开水了，好伤心哦，怎么办啊？来不及后悔了， <laughs> 已经过了五年，已经已经快要完完完五年了，怎么办呢？破产啊，破产！他每次说破产啊，不是他跟他的他的 fan 就是办好好的。我不理解，我是要理解他们写的原因，怎么办？我点解不到耶，装听不懂。 不懂啊，听不懂没钱。对，完全听不懂啊。嗯。就是听得懂要吃什么。จริงๆนะคะตอนนี้คือจะสี่โมงแล้วใช่ได้กี่เดือนตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็หิวมากคือกิ๊วยังไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมแล้วก็มากินของหวานก่อนก็งงๆมากตอนนี้ก็หิวแล้วค่ะก็เลยจะไปหาร้านกินกันนะคะหาร้านกินข้าวเย็นเลยทีเดียว มาถึงร้านอาหารใหม่แล้วนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแซนจราหาเนาะเนื้อหมูติดมัน ลูกชิ้นไก่ค่ะอันนี้ของกิฟนะคะรามเมงใหญ่มากเลยซน陈壮呢？今天好玩吗？好玩，是很好。现在饱了吗？好。吃什么？吃 ice cream 新吉菊红茶， <laughs> 然后肉丸子，鸡蛋，哎，这个什么寿喜蛋？现在困吗？应该是的。然后还有花肉。呃。然后你呢？我，我今天特地特地穿很漂亮，然后跟剧组来。我特地我为了 give 剧组来。哪哪哪？人家保了吗？还是要点？我想要当第一人。 <laughs> 我化妆了，我是第一。不好意思呢，第一名是我的，你不能想的好不好？嗯，我吃很饱，然后，然后我脑到不知道要说什么。 <laughs> 所以要还要点吗？还是不点了？哦，我再看一下 menu，然后来来看我下次可以吃什么。OK。然后你要说什么道理呢？ 这个节目来看，就会剪到这个时间、这个 moment，这样希望他们喜欢吧。我吃掉最后一个了，吃掉最后一个了。ตอนนี้กินมาแล้วเพราะกินรนเมงไปชามนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินแล้วก็กลับแหละอิ่มจนไม่อยากเดินเลยไม่มีแรงจะเดินแล้วนะบายบายบายบายบาย วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน แล้วก็วันอาทิตย์นั่นแหละ แต่ว่า จะไปเจอเพื่อนเกาหลีที่ไม่ได้เจอกันนานมาค่ะ คือเพื่อนเขามาแค่แบบสองวันสองคืนเอง มาเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกิฟจะรีบติดสปีดในการแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นี่คือกิฟแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคือรีบมากเพราะใส่มากแล้วเนี่ย อันนี้คืองานตามเลยนะ คือไม่ติดขนตาเลยนะ มันก็จะมีความแบบงงๆนิดนึง อันนี้นะคะเป็นของที่กิฟกับเพื่อนกับเมย์จะให้เขานะอันนี้เป็นแบบเซตหนึ่งเลย ก็เลยแบบซื้อมาเป็นคล้ายๆแชมพูกับโลชั่นนะคะเพราะว่ากิ๊ไม่ค่อยกล้าซื้อของที่ใช้ที่หน้ามาให้ก็เลย ซื้ออย่างนี้มาให้เขาก็แถมของมาให้เยอะมากมีกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยสองอันแพ็กเกจเล็ก ๆ อย่างนี้แล้วก็นี่ก็เป็นการนะคะ ที่ให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาเรียนจบแล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นของขวัญที่ให้เพื่อนเนาะประมาณนี้ แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยปกติมันต้องแกะไหมรู้ว่าอย่างนี้เลยอ่ะดูอย่างนี้แหละมีสองอันอ่ะ างนี้ไงตัดอย่างนี้ได้ไหมเพื่อนเขาเปิดมาเขาด้เห็นเลย ไปก่อนนะคะ ต้องต้องรีบออกร้านเดี๋ยวสายแต่อาจจะถ่ายเก็บบรรยากาศเล็กๆ มาให้ดูรอบๆ ที่ไปกินข้าวนะเพราะมันอยู่แถว หอไข่มุกพอดีเลยเดี๋ยวเจอกัน างหลังของกิฟนี่ก็คือหอไข่มุกนะแต่ว่าอันนี้เป็นตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟคือถ้าออกมาตอนกลางคืนก็จะได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเปิดไฟมันจะสวยกว่าอยู่แล้วนะแต่คือตอนเนี้ยร้อนมากค่ะร้อนแบบร้อนมากจริงๆ แต่วันนี้อากาศดี อยู่ในร้านที่ชื่อว่าวินเฮาส์นะคะห้างมันชื่อว่าซูเปอร์แบรนด์มอลนะคะแต่ว่าร้านมันอยู่ด้านนอกเนาะคือวันนี้ร้อนมากอะตอนแรกกิ๊บใส่ยีนมาแล้วกิ๊บก็ถอดแล้วอะคือกิ๊บร้อนมากจริงๆอะใกล้ได้เจอเพื่อนเราก็ตื่นเต้นตลอดยอง到雨阳了。 你可以说什么一声啊？害羞。嗯，吃吧吃吧，反正吃吧。ตอนนี้นะคะห้างที่กิฟอยู่มันชื่อว่าห้าง IFC เนาะมันอยู่ข้าง ๆ กับห้างที่ชื่อว่าซูเปอร์แบนด์มอลแล้วก็แยกกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลับแล้วแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยมีของกินเยอะมาก อันนี้ก็อีกร้านหนึ่งร้านดังของที่ร้าน Lady M ตอนนี้ก็ยังฮอตอยู่ดีคือคนเยอะมากนะคะ เหมือนเป็นร้านเค้กจากนิวยอร์กหรืออะไรสักอย่างนี่แหละประมาณนี้กลับแล้วค่ะ กลับแล้วกลับแล้ว ตัวบ้าคุยจ้ะ วังว่าทุกคนจะชอบฟลลอกนี้กันเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กิฟด้วยนะ บ๊ายบายค่ะเมดกิฟเองค่ะเมดคนตีนมาก